กับรักที่มีจมกับเธอไม่ยำเธอ ตัวเองว่าเราเป็นใครบอกกับใจตัวเองเสมอหากอกหัวใจอยากไปสนอกหน้าก็รู้ตัวดีว่าเธอเป็นใครแต่กับเราเราดึงกับฟ้าถ้าเทียบกับเธอก็คนจะหากกริบตาก็คนยิ้มเชื่อไปเทวถูกแล้วที่ รักกสุดใจ ก็ยังไม่พอ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าฉันและเธอต่างกันแตใจเท่ากันบันอาจรักเธอ ไม่ใช่ไม่รู้ ไม่คู่ไม่ควรกับเธ ใจเจ้ากรรมก็รู้ตัวทีว่าเราเป็นใครบอกกับใจตัวเองเสมอ